ไห้มาเรื่องงานอะไรบ้างมาเรื่อง้มาเรื่อง่มาไดงมาอาพี่มึงคงละ 감사합니다. 네. อิงาวิทยาลัยลานนาอิงแอบศพแนบผูกผ้าเมื่อชีวาเราศพรวมกัน เรารักใครรวมใจเดียวรองรองเล่นเหียวรักอมเปรี้ยวสัมพันเหือสีห่วงสางชูคบเกิน ถ้าฉันมีชื่อเสียง ผู้คนคงเข้ามาหาลงตาผู้คนคงสนใจหาฉันนั้นเงียบเหงาผู้คนคงหา ไม่มีมูลีเราเต็มแล้วก็แค่นั้นแหละ